ค่ะในส่วนของสื่อและก็กระบวนการการสื่อสารนะคะของประเทศอินโดนีเซียนี่ก็หลายคนสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อหรือว่าบทบาทของสื่อที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศมีผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาต่างๆของประเทศเขาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประชาคมนะคะมีประชากร 200เกือบ300 ล้านคนน่ะ นึกภาพดูนะคะ ถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยลองนึกถึงเฉพาะกรุงเทพบ้านเราเนี่ยคนแน่นขนาดไหนเนี่ย เมืองจาการ์ตาของอินโดนีเซียแน่นกว่านะนึกภาพ แล้วก็หายใจไม่ออกนะเพราะนั้นในใน ในในภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้สื่อนียมีบทบาทนะคะมีบทบาท เพราะว่าถ้าเกิดสื่อนั้นสามารถที่จะทำให้ ประชากรของประเทศนั้นๆเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานในการเรียนในการพัฒนาตัวพัฒนาตนอะไรได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยคนก็จะอาจจะลดการเดินทางออกมานอกบ้านนะอาจจะทำงานที่บ้านมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดพูดถึง เราเรามาดูที่มานิดหนึ่งของสื่อในอินโดนีเซียนะคะ อินโดนีเซียเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดสมัยก่อน 20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย ก่อนปี 2538 ตอนนี้เราอยู่ปี 2560ใช่ไหมฮะก่อนปี 2538 หรือประมาณ 2540เนี่ย ก็คือหลักในยุคนั้นเป็นยุคของรัฐบาลอาจารย์จำได้รัฐบาลสุฮาโตนะยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่สื่อไม่มีสิทธิ์อ้าปากเลย นะเป็นยุคเผด็จการของสื่อนะคะ เพราะนั้นก็มีการทำกันทุกวิถีทางจนกระทั่งรัฐบาลนี้ถูกล่มสลายไปนะคะรัฐบาลสวยโต้ล่มสลายไป สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็เหมือนดอกไม้บานเลยค่ะ บึมบึมบึมบึมเลย สื่อเกิดขึ้นมหาศาลเลยนะคะ เติบโตอย่างเสรี มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยอะไรต่างๆ นะคะ หลังรัฐบาลซูเอโดนล่มล่มสลายไปเนี่ยเกิดทีวีขึ้นมาร้อยกว่าช่องนะฮะร้อยกว่าช่องเลยนะฮะซึ่งในในในทีวีโทรทัศน์หรือวิทยุอะไรต่างๆ ที่เกิดขึ้นมานั้นเนี่ยก็แม้ว่าจะเป็นการที่รัฐบาลควบคุมก็ก็จริงนะฮะแต่ก็เป็นการควบคุมแบบเออ่ให้โอกาสในการทำงานนะฮะให้สื่อมีโอกาสในการทำงานบ้างนะแต่ก็มีคณะกรรมการควบคุมคล้ายๆบ้านเราเนี่ยอย่างเช่น คณะกรรมการทรัพยากรโทรคมนาคมคณะกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารคล้ายๆบ้านเรานะคะแล้วก็คณะกรรมการกระจายเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ในส่วนของวิชาชีพเขาก็มีเหมือนกัน ก็คือในส่วนของสมาคมสื่อสารมวลชน ของนักข่าวอะไรต่างๆ เหล่านี้นะคะก็ช่วยกันคุมนะช่วยกันคุมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นพอมาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า หลังจากที่มีการเติบโตอย่างเสรีของสื่อในในในอินโดนีเซียที่ผ่านมาประมาณ 20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็พบว่าอินโดนีเซียก็เหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเหมือนกันก็คือเกิดการเติบโตของสื่อออนไลน์ สื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นเช่นกันนะคะประชากรของที่นี่เนี่ยก็สามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้ถึงเกือบ40%ณปีนี้นะคะเพราะฉะนั้น ออพอเข้าถึงได้ 40กว่าเปอร์เซ็นต์การเข้าถึงสมาร์ทโฟนนะฮะคือสมาร์ทโฟนเนี่ยที่สามารถเข้าถึงเน็ตได้เนี่ยก็กว่า 40%เช่นกันนะคะ เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ แต่เดิมเนี่ยประชาประชาชนเนี่ยต้องคอยฟังจากสื่อหลัก ต้องคอยดูว่าทีวีเขาบอกว่ายังไง วิทยุเขาบอกว่าไงหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าไง แต่ตอนนี้ เนี่ยเมื่อประชาประชากรประชาชนของคนอินโดนีเซียเนี่ยสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ได้เองแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ สื่อออนไลน์เนี่ยสามารถส่งผลให้เกิดการเคลื่อนนโยบายที่สำคัญต่างๆ ล่าสุดก็คือสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ การใช้สื่อออนไลน์ในการรณรงค์หาเสียง ประธานาธิบดีคนล่าสุดของอินโดนีเซียนะคะที่ใช้กลยุทธ์ในการใช้สื่อออนไลน์ในการที่จะสื่อสารนโยบาย สื่อสารความคิดสื่อสาร นวัตกรรมต่างๆ สู่ประชาชนชาวอินโดนีเซียของเขา ผลออกมาก็คือได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแบบถล่มทลายเลยนะคะวันนั้นนี่คือพลานุภาพของสื่อนะคะวันนั้นถ้าพวกเราใช้สื่อเป็นใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยแน่นอนเลยค่ะ สื่อจะเป็นเครื่องมือทุ่นแรงที่เราจะพัฒนาบ้านของเราประเทศของเราได้แน่นอนค่ะ Indonesia with a population of 260 million people is the largest country by population in ASEAN. The media in Indonesia has become progressively more open and dynamic in the past 20 years. It is now one of the freest and liveliest in Asia. Television is the dominant medium with both public and private channels competing for audience share. 20 years ago, like in 1995, it was the time after the fall down of era, uh, Suharto era, and so we have this Reformation era where um, media are very much open. Uh, a lot of uh, media publications and uh, TV stations, they grew up and um, hundreds of new TV stations and um, print media, they are established. Um, but, but then we have problems during the 20 years time. Uh, it's no longer the uh, freedom of press, but in terms of the concentration of ownership. Broadcast media must be licensed. The Directorate General of Radio, Television and Film regulates the broadcasters. The press is regulated through the Press Council. The Internet is regulated by the Directorate General of Telecommunication Resources and General Post. The government has the power to block websites either in the public interest or to maintain public order. Talking about the regulation of our uh, communication and information system in Indonesia, then uh, there are some parties or some aspects involved. One is the government uh, under the Ministry of Information and Communication, and then we also have um, Indonesian Broadcasting Commission. Um, the work is the um, like watchdog for the content of our broadcast programs. Uh, and then we have um, Association of Press and Journalists. We've got some um, um, bodies for that. And sometimes the regulation or the policy can also be influenced by people, by the society, by um, parents. And, um, and another one is uh, Legislative Assembly. Internet penetration is 34 percent and smartphone ownership is 43%. 30% of the population are active social media users, and many use multiple platforms. If we look at the influence or the impact of the, the use of social media, then um, we can go back to how our president, last presidential election um, um, happened. Um, majority of people were influenced in their votes because of the social media. And then even some um, policies or some regulations are um, also um, getting impacts because of the social media. The media being regulated by the Indonesian government must oversee a very large nation with a vibrant mix of cultures. The internet medium for news and social media has achieved new milestones in the past decade with claims to directly influencing recent political elections. This demonstrates that Indonesia has a media that is maturing towards being openly liberal.